ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะ น่าจะเห็นกันได้จากชื่อคลิปแล้วนะคะว่าปอจะมาทำเป็นเหมือนกับ sunglasses lookbook อะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูกันใช่ไหมปอเป็นคนคนนึงที่ชอบใส่แว่นตากันแดดมากๆเลยนะคะคือถึงแม้ไม่มีแดดก็คงยังจะใส่นะคะเพราะปอรู้สึกว่ามันเหมือนกับทำให้การแต่งตัวดูมีสไตล์มากขึ้น หรือว่าเวลาวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าอย่างเงี้ยใส่แว่นกันแดดอันใหญ่ก็เหมือนกับเป็นการปกปิดหน้าได้ด้วยนะคะ คือแบบมันเหมือนกับมันสไตล์ได้หลายแบบมันใช้ได้หลายโอกาสอะไรอย่างเงี้ยปอเป็นคนชอบใส่แว่นกันแดดที่แบบ oversize นะแบบว่า ชอบใส่แบบแว่นอันใหญ่ๆที่แบบมันบังหน้าเยอะๆอย่างเช่นอันนี้นะคะนี่คือของมาร์คจาคอบแล้วสวยมากๆเลยอ่ะ เป็นแบบโทนโรสโกอ่ะคืออันนี้ถึงแม้มันจะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะแต่คือถ้าเกิดว่าเลนส์มันใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะเป็นคนหน้ามีกรามหรือว่าเป็นคนหัวใหญ่นะถ้าเกิดเลนส์มันใหญ่ เราก็ยังสามารถใส่แบบว่าเป็นเลนส์วงกลมได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์วงกลมเล็ก ๆ อย่างนี้ปอก็ใส่ไม่รอดนะคะแต่แหละปอเป็นคนชอบใส่แว่นกันแบบ โอเวอร์ไซส์นะคะปอรู้สึกว่ามันมีความมีเสน่ห์ไปในตัวอะไรอย่างเงี้ย แล้วปอก็ชอบใส่ที่มันเป็นแบบเกรเดียนต์อย่างงี้ด้วยนะ แบบเลนส์เกรเดียนต์แบบเข้มมาอ่อนอะไรเงี้ย อันนี้คือของทอมฟอร์ดนะคะ คือปกติปอจะคิดว่าปอใส่แว่นแบบ เป็นทรงกลมอย่างเงี้ยไม่เข้านะแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่ขึ้นมาหนึ่งก็คือใส่ได้เนาะคือปอเป็นคนชอบใส่แว่นกันแดดมากๆเลยเนาะเพื่อนๆ น่าจะได้เห็นกันจากรูป ในอินสตาแกรมปอหลายๆรูป เพราะว่าใส่แว่นกันแดดตลอดเลยนะ แล้วยิ่งอยู่ที่ประเทศอากาศเบืองร้อนหรืออยู่เมืองไทยหรือที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยแดดมันก็แรงนะคะคือไม่ใส่มันก็มองไม่ค่อยเห็นมองอะไรไม่ค่อยได้แดดจ้าอะไรอย่างเงี้เนาะปอก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้มาทำเป็นแบบ sunglasses lookbook collection ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นฟิลเหมือนกับโชว์แว่นไปเต้นไปวิดีโอแว่นกันแดดคอลเลกชันที่ปอกำลังจะโชว์ต่อไปนี้นะคะถือว่าเป็นวิดีโอ โปรดเป็นหนึ่งในวิดีโอโปรดของปอเลยก็ว่าได้เพราะปอรู้สึกแบบทำมันดูมันดูสร้างสรรค์มันดูสนุกอะไรเงี้ยปอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะ เพื่อนๆ ชอบแว่นกันแดดอันไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกปอมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ